อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเค ผมขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ารับชมทางช่องของเราในวันนี้ด้วยครับ เออวันนี้เรามี โปรแนะนำวิดีโอเรื่องนี้รับเลย50หมวกนี้รับเลย50ที่พันตอนนี้นะผมฝากแรกครับผมฝากแรกครับผมไม่ว่าจะเป็นวันไหนแล้วแต่ผมแต่เป็นของทุกๆวันผมฝากสองนะ รับเลย50สองลยรับเลย50รับเลยทันที50นะครับผม รับเลยทันที50บริเล่นเกมไทยรีเวอร์ค่าพีจีผมรับเลยว่าจะแตกดีขนาดไหนนะครับ เออลุยกันไปเลย มาครับผม มาผมฟินฟินดอกนี้เข้าไปที่จำนวน 14 รอบเราไปลุยกันไปเลย โอเคครับผมรางวัลสเกตเตอร์เข้ามาเลย4ตัวขึ้นไปครับผมรางวัลสเกตเตอร์เข้ามาเลย4ตัวขึ้นไปจะขึ้นไปที่ 13รอบ4รอบ5รอบ6รอบผมโอเคผมไส่กันไปต่อเนื่องเลยจ้าดอกนี้ดูโหเปลี่ยนเป็นวายวายเชื่อดอกนี้ยาวเลยยาวเลยจ้าโอ้โห ดอกนี้มามาโอ้หมึกไม่ลงครับผมดอกนี้มะม่วงมาหรือเปล่าไม่มาคิวมาแทนผักกาดดองไหลมาไหม โอ้โห ดอกนี้ยังไม่แตกเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเราตื่นเต้นกันมากเกินไป โอ้โหเว้นดันกัน แต่ตอนนี้อะเลยคิวมาคิวมาเป็นเรื่อง คิวมาเป็นเรื่องเอมาดอกนี้สวยงามเออดอกนี้ยังไงคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งโอ้โหคิวไม่ลงนะครับบทผู้ชมท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมผมอย่าลืมประเด็นหลักหัวใจหลักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันเช่นนี้ไหลไปยาวๆโอ้โหสวยงามผมมาดอกนี้โอ้โหมึกหนึ่งมึกมึกมึกโอ้โหมึกไม่มามึกมามึงเป็นเรื่องแน่นอน ปึกมามึงเป็นเรื่องแน่นอนนะผมเพื่อน โอ้โห ดอกนี้แตกมาพันสามร้อยโอ้โหพันสามเลยโอ้โห ดอกนี้เดิมมันแบบเมกาวิ่งเข้าไปแล้วผมผู้ชมท่าน โอ้โห สุดยอดแบบซูเปอร์เมกาวิ่งขึ้นไปเลย โอ้โห สุดยอดผมเบ็ดสิบสองนะผมเบ็ดสิบสองผมเดินตามนี้ผมเกมนี้เดินตามนี้แตกแน่นอนผมเดินวันนี้ วันนี้เกมนี้เดินตามนี้แตกแน่นอนผมเบ็ดสิบสองของวันนี้ แตกแน่นอนผมลองเข้ามารองกันได้ผมเข้ามารองกันได้ผม เริ่มต้นที่หนึ่งนะผมเริ่มต้นที่หนึ่งนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมสมัครแล้วไปเลยผมรับได้ห้าสิบนะผมตอนเนี้ยเปิดเป็นการแตกแตกเยอะมาก แตกดีแตกหนักแตกจัดมากๆครับผมตอนนี้โอ้โห เบ็ดสิบสองขึ้นมาที่สองพันแปดแปดแล้วนะเออฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนที่สำคัญอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยเนาะใครที่เข้ามาเล่นแล้วไม่ได้ใครเข้ามาเล่นแล้วเสียเฮ้ยเล่นแล้ว กี่ทีกี่ทีก็เสียสามรอบสี่รอบก็เสีย เข้ามาคอมเมนต์ หรือว่าติดต่อมาหาผมได้ผมเดี๋ยวผมคืนได้เลยทันทีครับผมเอออย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วย กดคอมเมนต์ กดรักกดเลิฟด้วยผมเจอใหม่วันพรุ่งนี้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรเกมอะไรจะจะแตกครับผม ก็รอรับชมกันในพรุ่งนี้สำหรับนี้ก็รับก่อนครับผมสวัสดีครับ